สึกว่าทำทำมาเกงไปแล้วรองเท้าไม่ใช่เหรอใช่เออครับเองเออโอเค โอเค ชุดฝายนี่ยังไงวะแค่อะไรครับเลยฮะหน้ากายพวกนี้อีกหาแร่นี่อีกซิลิคอนขาดอีกสามวันไปฆ่ามึงดิหาจะมาทั้งฝูงเลยเว้ยไม่ เอาตื่นนะหายนี่เหรอหาถ้ำหมดเอ้อะไรอ่ะเองได้อ่ะ เออเองอยู่ไหนอ่ะมันเป็นถ้ำใต้น้ำอ่ะ CPA มาดิ มีต้องใช้สีเหลือง เฮ้ย ไอทีเองมาดิมาเฮ้ยเจอหลามเหรอเออแค่หลามดิไอ้วาไอหลามนั่นแหละหลามหัวคอนแก่ด้วย เออเอาจริงดิเลือดมันเหลือแล้วเนี่ยเลือดไม่ไม่ตกเราแล้วเอ้าเอาวะอะไรของมัน เป็นบอลเลยฆ่าแม่งเลยเอ้ย ฆ่ามันเอ้า เฮ้ยไอ้เสื้อเะไปเลย สเตตัสแม่งเสียมากเลยว่ะดูยังไงวะ แล้วก็ดูอ่ะเว้ยนี่คำดูโอ้ยก็กากก็ถือว่าได้มาเอ้ยเจอเนี่ย เขาทำอะไรวะแอปเปิลสเต็ปอัพไงงี้ครับได้แล้วนี่นี่เรามีสีเขียวครบหมดแล้ว เดี๋ยวจะคุ้มหมดแล้วเหลือแค่กลับบ้านไปเอาเฉยเว้ยเออ ไม่เจอมะนาวเลยว่ะป้าทำมันสเต็ปอัพปะเออทำเลยว่ะถ้าเจอไวโอใหม่เจอที่ใหม่ละเจอซากอะไรด้วยจะทำอะไรอ่ะโอ้โหเอ้ยมันมีอ่ะมันเป็นรูดอะอยู่ไหนวะไอ้ทีทีีไปหาแล้วก็ที่ใหม่แปลกใหม่กว่าเดิมนิดนึงโอ้โหกล่องเยอะไปไหนวะ น่าจะมาจากพวกนี้แหละไอชุดเกาะไฟเออร์เยเออใช่ น่าจะมาจากรูทปลากระเบนมันสวยจังวะข้าไม่อก็เหมือนเรือ ทำปลากระเบนยากเลยเอจอต้นใหญ่วะอ้รูทเหมือนเดิมแหนะปีจากตรงกลางก็ได้นี่หว่าบนต้นไม้ยักษ์ไม่มีอะไรที่เดียว ดูภูเขาไฟอ่ะ มีเพลงให้เปิดเต็มเลย ขอไฟยังดูดิมีอะไรมีเดลวางอย่างเงี้ยเ้ยสวยเปล่าดังเงือกอ้าอยู่บนอ้าอ่ามารับรับรับแล้วนะไม่รับเร็วงเตัวเงือกจับไปไปไกลเงือกมาผูเลยเงือกไงโอ้โอ้โว่ามาอยู่ดีต้องผูผูวะหาเดี๋ยวตกไอ้นี่ไอ้นี่เอง ไอหาไม่ต้องเจอเจอดีกับมันตลอดเลยวะเจอดีกับมันเนี่ย แล้วมันงางเงือกอยู่หายแถวนี้วะเออแปลก เออมันอยู่ในน้ำดีวะก็ว่าไปขึ้นมาไปเป็นตงถึงภูวะมันไปอยู่ตรงนี้ทำไมวะเนี่ย ไม่รู้อ่ะเนี่ยไอดอกไม้เนี่ยไอ้หาอะไร ไอเด็กหานี่วะข้ามันเลย เอาหน้ากากมาแหวะแหวะแหวะแหวะแหวะ เอาหน้ากากมันมา หน้ากากมันปิวตกน้ำไปไหนไม่รู้อะเฮ้ย ไปเก็บมาดิเล็กเซควีตหาไม่เจอ ยังไงวะก็ไม่รู้มันหายจมน้ำหายไปไม่รู้ อ้ได้อได้แล้วเร็ววะอินโลสคูบ้าได้เสื้อเอฟเฟกต์วิ่งรถรถสปีดแกีให้ขุดเราขุดเรา ได้แล้ว เจอเป็นเหมืองเว้ย มันมีกางเกงเหรอวะอ๋อ ที่หายใจอีกใช่ไงกระจกทำแทงแล้วมันไม่ได้เควสไปเสร็จวะ ต้องหาอสูไลท์ก่อนน่ะเองอยู่ไหนทำมาหัวไอ้งูสามหัวทีวีเออทีวีมาะอีกแล้วเหรอ ไม่ใช่ มันไม่ใช่ เป็นงูสามหัวเลยเว้ย เนี่ย ตรงหน้าไงวะ นี่เนี่ยเนี่ยหันมาดิ นี่ตรงนี้เห็นไหมโอ้มีอ็ไอ้นี่โหดไอ้นี่โหดไอ้ห่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นคนพิดได้เว้ยคนผิดได้เว้ยหหัวหวาสามหัวเลยเองโดนสักครั้งอะดาเมจแรงวะก็ไม่แรงมาก ไฮด้าแปดร้อยกว่าไอ้ห่าตายหาแล้วแปดร้อยเลยเอ้ยมันมาหาค่าดิี่เออเออเออค่าลอย โอ้มา้ได้นอตแอปเปิลเลยเว้ย มันตีขามันก็ไม่ได้เลยวยมันรีคิวเลือดตลอดเลยเว้ย เออ เนี่ยมันบอสเอ็นเกมไมฮะ บอสจบเกมอ่ะสู้ไม่ไหวอ่ะปล่อยนทิ้งไว้่เงี้ยเอาผู้บ้านไปไอหา ดูดีตีปุ๊บคิวรัวๆ แล้วก็มาร์กอยู่ไปเลย สรุปไอ้แร่สุดไลท์ไม่หาไม่เจอเว้ย บอสเจอเพชรตะกลัว เพชรเจอเพชรอีกแล้วอาซสุไลท์มันหาจากไหนวะ ขุดทะลุโลกแม่งเลยเนี่ยโอ้โหหาเจออะไรเนี่ยกลับบ้านดีกว่าไหมก็กลับที่โอเคโอเคโอเคไอตัวหานี่ว่ะไอหาเนี่ยแหละเซอร์เพนเนี่ย มันเกยตื่นอะไรตรงนี้วะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเได้เขี้ยวมันวะดูเขี้ยวดิว้าวเก่งเจังทำอาวุธได้ดิเจนารี่เลยไอสามงาม ได้มาแล้ว เฮ้ย อะไรอันซูริคริสตัลสี่อัน อยู่ไหนอะกล่องรูดอยู่ในกล่องรูดหาแทบหัวระเบิดเลยเว้ยเอิ่งอัพรูดมาเยอะไงว่าได้ของดีเนี่ย นี่มีหมวกเพิ่มรักเว้ยเพิ่มรัก0.5ไปจะได้ มีนี่ด้วยคาถาน้ำขึ้นบกก่อนขึ้นบกอ่ะ เอาวันหนึ่งอันนี้ทำคาถาน้ำวอเตอร์เวนอ่ะ เออเอยเนี่ยโอ้โหมันเริ่มเลย แล้วก็ครับ ไอ้ได้อย่าเพิ่งครับทำอะไรได้ถือไม่บอกหาเลยเว้ยมีแกมแบบ มีเห็นเนี่ยอ๋อโคตรกากเลยหา คุ้มไหมเนี่ยโอ้โหทำไม่ได้เห็นไหมล่ะ ดูดน้ำว้าวเข้าไปเลย เอาไว้แล้วน้ำก็กลับที่เดิม ดูดแป๊บเดียวให้มีอากาศแล้วมันมีดูบิลิตี้ไหมมีดูกากว่ะ เออ ไงก็ถึงได้กากไงไอตรงแอร์คอมเพรสเซอร์นี่ก็ดีอ่ะวาดแก่อนเออ แล้วก็วางเติมอากาศได้มันเขย่าด้วยอ้าว PSI อะไรคือ PSI เล่นอะไรอ่ะ เออ แล้ววางไว้ไหนวะไว้เด็ดนะวางไว้หลังใส่เป็นไหมล่ะ เอาคุยจบแล้วนี่ ยังเลยไอ้แว่นตาแว่นตา พวกหน้ากากเด็กเปรตแล้วไอ้เนี่ยซีดีขาอันเดียว ช่วยอะไรบ้างเหอะช่วยช่วยช่วยก็มาแล้ว ต้องใส่เนี่ยชักกระตุกกระายต้องหาเอาแทงไปอันหนึ่งเว้ยอ๋อทำไมอะเอาใส่แล้วข้างหนึ่งไงเลยข้างหนึ่งเอาเอาเอาอุ้ยอะไรเนี่ย อาอะไรเออเอาไปกินแล้วลงไปเลยเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะเอาเจอเจอเจอไอ้หาตกใจหมดโอโอโอโอโอโอโอ ติดในหินโว้ยข้าติดอยู่ในหินเนี่ย เอาอะไร ไม่เห็นวาร์ปเลยอะหมดเคมแล้ว ลงให้ลึกๆสิว่าทับใหม่เลย ที่ขุดจะพังก็เนี่ย เออให้พีพีลองพีพีเลย โอ้โหลองลองได้ไหม มันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันอยู่ดีแม่งพามาใต้ดินเฉยเลย เอ้ยได้นี่ว่าเอออะไรวะแต่ว่าอย่าแล้วมันมันอยู่ลึกขนาดนั้นวะเนี่ยทำแอปเปิลสเต็ปอัพเลยฮะ เก็บของเข้าอยู่หมดแล้วนะ เออ เหมือนกันเลยยัดแม่งให้หมดเลยเยอะแล้วถึงถึงแล้ว เฮ้ยปลาดาววางได้ด้วย กดวางได้้วยแล้วไม่ซ่อมว่า ซ่อมอะไร อ๋อรู้น่นพูดเนี่ยนี่แอปเปิลเก็บได้แล้วได้ต้นอ่อนเพิ่มมาด้วย เองยัดมายังของเรียบร้อย เอาสีฟ้าคามอ่ะอ๋อเนี่ยรับปิดมีรับปิดไหมเหรอมีมีมีมีสิบสองเออครับไป เอาสีเขียวอ่ะ ให้ไปแล้วไหมเหรอ ไหนกระเป๋าอยกระเป๋าแป๊บนึงแป๊บนึงยู่กระเป๋าโอ้ยเอามาสิหซ่อมชุดพอพอพอพอ มารับพลังเลยแค่ซ่อมพิกเอ็กไฟฟ้าแทบหมดเลยเว้ย โอ้โห เอาไป เอาพลังเว้ยพาเมา ร้อยไข่เราเมาอยู่ โอ้ไปเจเพิ่มเด็ดเต็มโอ้ พลังนี่ปึ้มเห็นเปล่าเฟี้ยวเว้ย นี่ ไฟหมดแล้วไฟฟ้าหมดว่ะเอ๊ะทำลายคำสาบไม่ได้วะ เองฆ่าฆ่าดิฆ่าหน่อยฆ่าหน่อยเอ้ย เอ้ย อะไรอ่ะ อ๋อ้มีหนามชิบหายแล้วอึดแล้วเว้ยไม่เข้าเกาะเสร็จทั้งชุดอะวานเดียวอะโอ้โหอหายแล้วเว้ยย่อ เอือตายแล้วฟันลังสเต็ปอัพยังอยู่เว้ยหรือว่าจะหายหาตกใจเลย มีเลเวลตั้งยี่สิบเลยอัพเวลด้วย อัพ อัพหมดแล้ว แต่ตอนไหนวะ ไปสวรรค์นะมีของพร้อมเหรอสู้กับคิรีอ่ะ เลือดเท่าไหร่ไม่รู้จะไม่ได้ละแนมมีเรามีบูมแมลงอยู่เลยดี๋ยวกลัวบัคเทอรี่ทำไมโอ้ยอ่